สวัสดีครับผม ยินดีต้อนรับนะฮะกลับมาเหมือนเดิมกับบังตงนะฮะบังตงแอนบังโตคู่โอ้โหจริงๆวันนี้นะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะบังจะมาพาทุกคนไปลุยสาวถ้ำนะฮะผมพาไปลุยสาวถ้ำ เหมือนเดิม สาวถ้ำอยู่ไหนบังพามาฮ่าฮ่าฮ่าแววตอนนี้ก็มาเริ่มไปเลยที่เบ็ดเริ่มไปเลยที่หนึ่งร้อยนะฮะเริ่มไปเลยที่หนึ่งร้อยนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่กับ ที่เดิมลูก้า911เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นเหมือนเดิมนะจ๊ะเว็บดีเว็บดี เว็บดีเหลือเกินเว็บนี้เว็บดีพูดถึงแล้วก็พูดถึงแล้วก็พูดถึงแล้วก็พูดถึงแล้วก็สเกตเตอร์ไม้แรกก็สเกตเตอร์มาเลยทุกคนไม้แรกก็สเกตเตอร์สเกตเตอร์สเกตเตอร์เตอร์เตอร์เตอร์เตอร์เตอร์เตอร์เตอร์เตอร์นะมาฮะ ดูสิ ดูสิเราจะไปจบกันเท่าไหร่ เอ้ย เอ้ย โบในโบ โบนึกว่าโบในโบนึกว่าโบในโบนะทุกคน ยังมีลุ้น ยังมีโอ้โห โอ้โห มาก่อนแล้วนะฮะ ต้องขออภัยนะ ไอนิดนึงขออภัย ขออภัย ขออภัย ขอแห้ง ขอแห้ง ขอแห้ง ขอแห้งอยากกินสาวทำมาฮะ มาเรื่อยๆครับ มาเรื่อยๆนะ มาเรื่อยๆนะ ไม่หยุดไม่หย่อน ไม่หยุดไม่หย่อนนะทุกคนนะ ไป จัดไปหมุนสุดท้าย หมุนสุดท้าย หมุนสุดท้าย มาเรื่อยๆอ่ะ มาเรื่อยๆมาแบบเออหือเออหือเออหืไม่หยุดไม่หย่อน นะ วันนี้มันทำไมวันนี้มันดวงดีทำไมวันนี้มันดวงดีเจงปะปะหยุด เลยทีไหมเนี่ย หยุดเลยดีไหมเนี่ย อืมเมกะแล้วอะโอ้โห พี่น้องเอ้ย พี่น้องเอ้ย 28k ครับผม ไปต่อครับผม สุดท้ายคูณ22 เท่าไหร่ เอ๊ะ เท่าไหร่นะ เท่าไหร่นะบมบดดมบมบม บอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมโอ้โหเป็นไง เป็นไง ไม่อยากพูดเยอะ มันเจ็บคอ แค่ไม้แรกนะนี่ ไม้ที่สองไม้ที่สองไม้ที่สองบอมบอมบอมบอมมันเกิดอะไรกันขึ้น เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยสเกตเตอร์สองไม้ติดโอ้โห บ้าไปแล้ว บ้าไปแล้ว หมุนนองนะจ๊ะหมุนนองนะจ๊ะไม่ได้ซื้อนะจ๊ะ ไม่ได้ซื้อนะทุกคน ไปครับ อันนี้ไม่ไม่หวังอะไรแล้วตอนนี้ไม่หวังอะไรแล้วเพราะเพราะเราแค่ไม้แรกเราก็อิ่มแล้วอะไม้แรกก็กำไรเท่าตัวแล้วอะทุกคนไม้แรกก็กำไรเท่าตัวแล้ววันนี้มาที่สสามิบเคตอนนี้ไปเท่าไหร่ แล้วว่าดูด้วยดูด้วย ดูด้วยนะจ๋าดูด้วยนะจ๋ายาวไปยาวไป ยาวไปยาวไปทุกคนยาวไป เรื่อยๆมาเรียงๆนะทุกคนโอ้โหแค่นี้ก็อิ่มแล้วอะแค่นี้ก็อิ่มแล้วอันนี้เราก็หมุนนอกไปเรื่อยนะ หมุนไปเรื่อยๆ หมุนไปเรื่อยๆ ตอนนี้นะ ทุกคนลูก้า91เขามีโปรโมชั่นดีๆ มากมายนะจ๊ะเข้าไปดูกันได้นะจ๊ะที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะ เข้าไปดูได้นะอยากรู้ว่ามีโปรอะไรก็เข้าไปดูได้นะจ๊ะที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะอยากแตกอยากปังกระมังเฮ่เฮ่เหมือนบังก็เข้ามาก็มาดิครับ เนี่ย โบมาอีกแล้วอะโบจะมาอีกแล้วอะใช่ปะเนี่ย ใช่ปะเนี่ยใช่เลยคือคนนี้เลย ใช่เลย ไปกันต่อครับสิบปี ไปกันต่อสิบปีคูณสองลุย ลุยเรื่อยๆ ลุยเรื่อยๆ มาเรื่อยๆทุกคนวันนี้สงสัยมือขึ้นจัดๆ วันนี้มือขึ้นจัดๆ มีใครให้มากกว่านี้ไหมอ่ะ มีไหมอ่ะ ยาวไปยาวไปยาวไป อืม พูดอะไรไม่ออกพูดอะไรไม่ออกอ่ะ คืออันนี้หมุน นอกอย่างเดียวเลยนะ นี่หมุน นอกอย่างเดียว ทุกคน หมุนนอกอย่างเดียวเข้ามาสามรอบแล้วอ่ะ มันใช่หรอ มันดี มันดี มันดีขนาดนี้ ปัมบดดัมปัมมา มาที่หนึ่งพันนะรอบนี้ รอบที่สามหนึ่งพันนะทุกคน มันก็ลดลงมาเรื่อยๆแต่ว่า รอบแรกเรากินจุกแล้วไงรอบแรกเรากินอิ่มละ อันนี้เราก็หมุนเล่นๆแล้ว หมุนไปเรื่อยๆ หมุนไปจนกว่าจะพอใจ หมุนไปจนกว่าจะพอใจ หมุนอีก หมุนอีก หมุนอีก หมุนอีก หมุนอีก ดูสิมันจะให้อีกไหมมันจะให้อีกไหมหรือมันจะแบบเอ้ยพอได้แล้ว แบ่งคนอื่นบ้างอะไรแบบนี้นะอย่าลืมนะอย่าลืมนะอยากปังก็ตามกันเข้ามาได้นะจ๊ะ อยากปังก็ตามเขามาได้นะจานที่ลูก้าเก้าหนึ่งหนึ่งลูก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเว็บดีเว็บดังกะละมังปังเป้ โนหนึ่งไทยแลนด์รู้จักอาโนหนึ่งไทยแลนด์โนหนึ่งไทยแลนด์เมื่อกี้เราก็หมุนนอมาเยอะแล้วก็อ่านหน่อยก็ลองซื้อทุกคนดูหน่อยวะ เอาซะหน่อยวะปมปมปมปมปมปมปม ก็ช่วงนี้นะก็ต้องขออภัยพี่น้องมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะฮะที่หายไปก็ค่อนข้างจะนานนะพอดีคนเราก็ต้องไปหาทุนกันมาเนาะไปหาทุนไปเก็บออมรอมริบกันมาเพื่อมารุยนะนะเพื่อมารุยนะก็ต้องไปทำงานทำงงทำงานทำงานประจำ วันจันทร์ฉันก็ทำงานวันอังคารฉันก็ทำงานวันพุธฉันก็ทำ วันพฤหัสฉันก็ทำวันศุกร์ฉันก็ทำ ทำงานต่อไปนะไอ้สัตว์ทำต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละดีแล้วนะไอ้หนุ่ม นะทุกคนนะ อย่าลืมนะ เวลามันเล่นเนี่ยเราก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้ด้วยนะ ไม่ใช่แบบว่าจนกว่าจะพอใจนะเราต้องมีเป้าหมายนะเราต้องมีขอบเขตนะ ทุกคนไม่งั้นนะไม่มีทางรุ่งนะครับ บอกเลยนะ นี่พูดเพลินๆก็มาให้อีกแล้วคราวนี้สิบสองไป คราวนี้สิบสองหมุนอะยาวๆยาวๆอ่ะ เริ่มมาก็สวยเลยยาวๆไหมไป ไป เอาดีหน่อย ขอดีๆหน่อย ขอดีๆหน่อยอุตส่าห์อวยไว้เยอะอวยไว้เยอะอวย กลับบ้างก็ดีอวยกลับบ้างก็ดีนะไป โหวันนี้แม่ง มือขึ้นจัดจัดทุกคนวันนี้มือขึ้นจัดจัดปังปุริเย่ปังปุริเย่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่สวยงามปะละ่ะหกหมุนสุดท้ายไปไปมีโชโบในโบไหมจะมีโชโบในโบเขาหน่อยไหมสี่หมุนสุดท้ายเนี่ย จะมีไหมมีไหมถ้ามีนี่โอ้โหก็ถือว่า แจ็คพอตมาก ๆ นะ วันนี้คงแบบว่า ทำบุญมาเยอะจริง บุญที่ทำมาที่ผ่านมาก็เห็นผลวันนี้แหละ ทุกคน เห็นผลวันนี้ โอ้แต่ไม่เป็นไร ฉันอิ่มแล้ว เนี่ยไม้สุดท้ายพอดีโหอีกนิดเดียวจะได้เจ็ดพันยนะ ก็อย่าลืมนะทุกคน เล่นอย่างมีลิมิตนะครับ อย่าลืมนะจ๊ะ เล่นอย่างมีลิมิตได้ขนาดนี้แล้วเราก็ควรพอบ้าง ไม่ใช่แบบว่า กลับไปเท่าทุนใหม่อันนี้ไม่ดีนะ ไม่ดีนะ ฉันไปก่อนแล้วนะ บายบาย